กลุ่มนี้โชคดีกรกฎาคมยืนยันรอรับเงินสองเด้งสูงสุดรายละ 1,000 บาทต่อเดือน วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มหนึ่งนะคะ ซึ่งจะได้รับเงินในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถึงรายละ 1,000บาท าทต่อคนต่อเดือนค่ะ และยังสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อม ๆ กันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสาร ใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ หลังจากที่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานะคะ ที่ทางคณะรัฐมนตรี หรือคอรมอไฟเขียวอนุมัติเห็นชอบนะคะเยียวยาเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบที่ 3 นี้ค่ะ และสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ กลุ่มที่จะได้รับเงินสองเด้งเด้งแรกก็คือผู้ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะ จะได้รับเงินเพิ่ม 200 บาทนะคะ ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ค่ะ ซึ่ง1คนนะคะ จะสามารถได้รับเงินสูงสุดนะคะ ในวันที่ 1 เพื่อไปรูดซื้อสินค้าถึง 500 บาทเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งสำหรับคนที่ได้รับ 200 บาทจะได้เพิ่มอีก 200 บาทเป็น 400 บาทค่ะ และ สำหรับผู้ที่ได้รับ 300 บาทเพิ่มอีก 200 บาทเป็น 500 บาทนะคะ และสำหรับเด้งที่สองนั้นนะคะก็คือ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสอมอนนั่นเองค่ะทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะ ก็ได้อนุมัติไฟเขียวเงินเยียวยาค่าตอบแทนเพิ่มนะคะ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เช่นกันค่ะถึงเดือนกันยายน 2564 ค่ะ คนในกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินในเดือนกรกฎาคมถึง 2 เด้งนะคะ เด้งแรกนะคะก็คือเงินที่ทางรัฐบาลเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ได้สูงสุดถึง 500 บาท และบวกด้วยเงินค่าตอบแทนของอสมอีก 500 บาทนะคะได้รับ 2 เด้งกันไปเลยนะคะ เงินในส่วนของค่าตอบแทน อสอม500 บาทยังสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้ด้วยค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องอสอมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ 啊。